ครับและกฎข้อที่ 4 นะครับกฎข้อที่ 4 ก็เป็น polysyllabic words เหมือนกันก็คือคำหลายพยาง์แต่คำกลุ่มนี้จะเขียนสะกดลงท้ายด้วย i a n หรือไม่ก็ i c i s h s i o n t i o n t i v e t o r หรือไม่ก็ลงท้ายด้วย t e n นะครับ กลุ่มคำนี้นะครับเวลาเน้นเสียงหนักหรือ stress เนี่ยจะลงที่พยางค์ที่2ต่างจากเมื่อกี้นะครับไอ้เรื่องที่พยางค์ที่ 2 นับจากท้ายคำเช่นกัน แต่พยางค์ที่ 2 กลุ่มก่อนหน้านี้นับท้ายเป็นพยางค์ที่3นะครับอันนี้เป็นพยางค์ที่2นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับคำกลุ่มนี้คำแรกกันเลยนะครับ historian historian magician magician vegetarian, vegetarian, establish, establish, distinguish, distinguish, accomplish, accomplish, donation, donation, imagination, imagination, satisfaction, satisfaction dictation, dictation, occasion, occasion, promotion, promotion, economic, economic, domestic, domestic, harmonic, harmonic, historic, historic, statistic, statistic romantic romantic director director moderator moderator advisor advisor ทีนี้มาถึงกฎข้อที่ 5 กันนะครับ เป็นเรื่องราวของ compound expression อะไรคือ compound expression นะก็คือ คำที่เกิดจากการเอาคำจำนวนสองคำหรือสามคำมาต่อกันนะครับกลายเป็นคำใหม่ขึ้นมานะครับ compound expression นี่มีทั้งคำที่เป็นคำนาม ที่เรียกว่า compound noun หรือที่เป็น verb ก็เรียกว่า compound verb ทีนี้มาดู compound noun กันก่อนนะครับ ซึ่งตามกฎจะบอกว่า ถ้ามีคำนามสองคำมาต่อกัน เสียง stress จะลงที่พยางหน้า ก็คือคำหน้าที่มารวมกันจริงๆ แล้วเป็นคำเดียวกันแล้วนะครับจะอยู่ที่พยางหน้า เช่นคำว่า bookcase มาจากคำว่า book หนังสือ กับ case แปลว่าชั้นนะ bookcase ก็คือชั้นวางหนังสือใช่ไหมฮะแต่เราจะ stress ตรงที่พยางหน้าคือคำว่า book เอาใหม่นะครับ bookcase classroom classroom ก็เช่นเดียวกันมาจากคำว่า class กับคำว่า room รวมกัน ทีนี้เสียงจะเน้นตรงที่ class นะฮะ classroom คำต่อไปเลยนะครับ schoolboy schoolboy haircut haircut crossword crossword greenhouse greenhouse raincoat raincoat earthquake earthquake footprint footprint toothpaste toothpaste gas mask gas mask windscreen windscreen ครับ และในกรณีที่ compound word มี 3 พยางเสียง stress อย่างไรก็จะลงที่พยางแรกนะครับ แล้วมาดูคำตัวอย่างกันนะครับ คำว่า blue bottle blue bottle, dance music, dance music, newspaper, newspaper, post office, post office, grasshopper, grasshopper, shopkeeper, shopkeeper, waiting room, waiting room, honeymoon, honeymoon, copyright, copyright และถ้าหากเป็น compound noun ที่มี 4 พยางเนี่ยนะครับ เสียง stress จะอยู่ที่พยางที่ 1 เช่นกันนะครับ เรามาดูตัวอย่างกันนะ คำแรกนะครับ booking office booking office booking office สี่พยางนะครับ จะลงที่คำว่า book นะ booking office engine driver engine driver power station power station tape recorder tape recorder ครับ ต่อไปเป็น compound noun นะครับที่มีคำนามเป็นพยางค์ที่สองหมายความว่าพยางค์แรกอาจจะเป็นคำอื่น อาจจะเป็นคำนามหรืออาจจะเป็นเป็น adjective หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่คำที่สองจะเป็นคำนามนะครับเสียง stress จะลงที่พยางค์ที่สองคือที่เป็นคำนาม เช่นคำว่า down กับคำว่า stairs รวมกันเป็น downstairs stress จะลงคำพยางหลังคือ stair ตรงหลังนะครับ ก็จะมีตัวอย่างอีกนะครับ ลองดูนะครับ downstairs downstairs คำถัดไปนะครับ first class first class long term long term short term short term อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับ ต่อไปเป็น compound word ที่มี 3 พยางค์นะครับ โดยที่มีคำนามเป็นพยางค์ที่สองและพยาคำนามนั้นนะครับ จะอยู่ในรูปของคำนามแต่ตามด้วย ed หรือคำนามคำที่สองนั้นอาจจะเป็นรูปของ gerund ก็คือเป็น verb ตามด้วย ing นะครับ ดังนั้นการลงเสียงหนักหรือ stress เนี่ยจะอยู่พยางค์ที่สองเรามาดูด้วยกันนะครับ คำแรกนะครับคำว่า cold บวกคำว่า blood ทีนี้เอา blood เติม ed เข้าไปอีกนะครับ เพื่อให้เป็น adjective ดังนั้นนะครับ เสียง stress จะอยู่ตรงพยางค์ที่ 2 คือ blood ตรงนั้นนะครับ ลองออกเสียงตามนะครับ cold blooded cold blooded good looking good looking short sighted short sighted well meaning well meaning near sighted near sighted อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้ compound word ที่มี 3 พยางค์บ้างนะครับ ทีนี้คำนามเนี่ยจะอยู่ตรงพยางค์ที่ 3 ก็เช่นเดียวกันนะครับ เราก็จะลงเสียงหนักหรือ stress ตรงที่พยางค์ที่3นะครับเช่นคำว่า double สองพยางค์กับคำว่า cross เป็นพยางค์ที่ 3 เราก็จะ stress ตรงที่พยางค์ที่ 3 คือตรงที่คำว่า cross แต่รวมก็เป็นคำเดียวกันแล้วนะครับเป็น double cross double cross ตัวอย่างต่อไปนะครับ ginger beer ginger beer second hand second hand อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับต่อไปนะครับเป็นกริยาผสมนะครับหรือว่า compound verbs compound verbs เนี่ยจะลงเสียง stress ตรงที่ส่วนที่สองของคำนะครับ เช่นคำว่า overlook over กับ look เราจะ stress ตรงที่ look ซึ่งเป็นส่วนที่สอง นะครับ overlook overlook นะครับ overflow overflow understand understand ไม่ใช่ understand นะครับ ต้องเป็น understand turned up turned up give away give away put on put on close down close down we're out we're out เป็นต้นนะครับ ครับ แล้วเราก็มาถึงกฎข้อที่ 6 กันนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องของ reflexive pronouns นะครับ หรือที่เราเรียกว่าเป็น self form ทั้งหลายแหล่นะครับ ซึ่งการลงเสียงหนักนั้นก็จะอยู่ที่ตรงพยางค์ท้าย นะฮะ ก็คือตรงพยางค์ที่ว่า self ทั้งหลายแหล่นะครับ ตัวอย่างเช่น himself myself yourself themselves อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็จะเน้นตรงพยางหลังนะครับตรง self ต่อไปเป็นกฎข้อที่ 7 นะครับ ซึ่งเป็นเรื่องของตัวเลข ก็มีตัวเลขที่ลงท้ายด้วย ty นะ t ทั้งหลายแหละ แล้วก็ตัวเลขที่ลงท้ายด้วย teen t e e n นะ t w e n การลงเสียงหนักหรือ stress นะก็จะต่างกันนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราออกเสียงผิดตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปเลยความหมายไปนะครับ ทีนี้กฎก็จะอยู่ที่ว่า ถ้าตัวเลขไหนที่เขียนโดยท้ายด้วย ty เราจะลงเสียงหนักหรือ stress อยู่ที่พยางหน้า เช่น thirty thirty forty forty fifty fifty อย่างนี้เป็นต้น ส่วนตัวเลขที่ลงท้ายด้วย teen นะ t e e n จะลงเสียงหนักหรือ stress ที่พยางหลังนะครับ เช่น thirteen fourteen 15 นะครับคือถ้าลงเสียงต่างกันอย่างเงี้ยก็จะทำให้รู้ว่าระหว่าง 50 50 กับ 15 15 ก็จะต่างกันนะครับ ครับและนี่ก็คือกฎของการลงเสียงหนักหรือ stress ซึ่งมีอยู่มากมายหลายข้อนะครับ แต่การที่จะมาท่องกฎก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่สนุกอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับ วิธีการที่ดีที่สุดก็คือ ผู้เรียนจะต้องฝึกฟังให้เยอะ พูดให้สม่ำเสมอ ฝึกออกเสียงให้คุ้น พูดจนติดปาก และให้รู้จักสังเกตด้วยนะครับ เราถึงจะสามารถเอาไปใช้ได้อย่างธรรมชาติและคล่องขึ้นนะครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการเน้นเสียงหรือการลงเสียงหนักตรงพยางในแต่ละคำที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า syllable stress นะครับ